ประโยค C'est intéressant. Comment ça s'appelle en Thaï แปลว่า น่าสนใจ ภาษาไทยเรียกว่า อย่างไร ในประโยคนี้มีการใช้ C'est ซึ่งแปลว่า นี่คือนี่เป็น ใช้สำหรับการนำเสนอคนสัตว์หรือสิ่งของ หรือใช้กับคุณศัพท์ โดยคำว่า ce จะใช้แทนข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ในประโยคก่อนหน้านี้มีการพูดกระต่ายขูดมะพร้าวคำว่า ce ซึ่งลดรูปเป็น c apostrophe จึงแทนคำว่ากระต่ายขูดมะพร้าวประโยค comment ça s'appelle เป็นประโยคภาษาพูด และตามอักษรว่า นั่นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรคำว่า s'appelle เป็นคำกริยาที่มาจากกริยารูปเดิมคือ s'appeler แปลว่าชื่อมีชื่อเรียกว่าหรือเรียกตัวเองว่า